เป็น 3 บาท เออเทอร์โบบ่ได้ใส่ออโต้เนาะค่ะมื้อนี้คือเกากะยังสีใส่เอ่อสิแบบบอออโต้ไปก่อนเนาะค่ะ เพราะว่าเดี๋ยวเร็วๆนี่หนูนะสิมาเล่นสิมาเปอร์เซ็นต์เนาะขอให้ได้ปรับเปลี่ยนแบบ อีกจังน้อยก่อนเพราะว่าบางเทียตอนที่เขาโอ้โหเชี่ย18 บาท ตอนที่เขาแบบช่วงปรับใหม่อะว่าเขาสีไล่ไปจังไหนบ่ให้มันแบบตกไว้ให้แบบเล่นลากได้ยาวๆเนาะค่ะ แต่ว่ากะหนาสนใจ 15%เนาะค่ะ เออ เออ มา แถวหนึ่งมา 6 บาทค่ะ โอเคตอนนี้กะขึ้น 60 แล้ว เดี๋ยวปรับใหม่ก่อนนะคะเป็น 6 บาท ขนาดเล่น 10%ยังหู้สึกว่ามันเบิดไว้อะเออ 30 บาท 10%ยังหู้สึกว่ามันเบิดไว้เนาะค่ะถ้าสมมติเขาเลือกเวลาว่าดีเนี่ยบอมีโอกาสให้แก้โตเลยนะ 10% 15%เนี่ย เพราะฉะนั้นก้อนสิเลนเขาต้องหาเวลาเล่นดีๆก่อนเนาะค่ะอ่าขันแรกหนูนะสิหา เวลาก่อนว่า เล่นช่วงเวลาใดที่ไม่หน่อยๆ มันแตกดี เพราะว่าเขาเล่นแบบ เขาเรื่องไหนอะไม่ตำแมันบอเออเออจ้างหนูน้านี่หนูน้าเล่นแบบเบ็ดบ่แม่นเบ็ดดิทุนหน่อยเออหนูน้าเล่นแบบทุนหน่อย เราจะค่อยๆไต่ขึ้นไปเรื่อยๆซึ่งสิบหาเปอร์เซ็นต์นี่โอ้โหถือว่ายากอยู่นะโอเคค่ะร้อยนึงละไปเดี๋ยวอีกน้อยนึงเอ่อฮอดร้อยหาสิบเราเขาสิบปรับใหม่เนาะค่ะโอเคบวกมาอีกสิบแปดบาท ค่อยๆ เล่นไป ค่อย ๆ เก็บไปเนาะค่ะ เออ หาสิบสองบาท เชี่ยโคตรเอา มาว่ะมาอีกสองบาทจังไหนโอ้โหบอต่อให้ โอเคหนึ่งร้อยเก้าบาทบวกค่ะสิบสี่เดี๋ยวหนูนะชิปรับไ่เป็นสิบห้าบาท เนาะค่ะร้อยหกสิบสามไปค่ะ ปรับเป็นสิบห้าบาท เออไปบ่ได้ใส่ออโต้กะอืม ออโต้นี่ก็หนานี่มันเข่าพวกฟีสปินแล้วกะฟันสิงโตดีเนาะ หลังๆ มานี่หนูนะคิดว่าถ้าสมมติว่าเขาเลือกเวลาเล่นบอดีหรือว่าเล่นแบบ เล่นไปทั่วเลยอย่างเสียกดธรรมดาดีกว่า เออลองสังเกตบ้างเนาะโอเคค่ะยี่สิบบาทเล่นเอียงกะต้องสังเกตหลายๆเนาะค่ะที่ได้ฮูว่าอันนี้ที่เขาเล่นเนี่ยมันเข่าหรือว่าเขาฟิสปินหาข้างค่ะ โอเคหนึ่งร้อยสิบแปดเจ็ดสิบบาทเออเดี๋ยวหนูน้าสนใจเกม เกมไม่ไหมที่มันที่มันเพิ่งเข่ามาอ่ะอีออเรนทัล อหย่างวะอ่านว่าอย่างวะข้างหลังเนี่ย property บ่เออ เกม เกมไม่เนาะค่ะพึ่งเขามา หน่าสนใจ เดี๋ยวนูนาสิร้องเล่นเบิงเนาะสองร้อยไปพอสามร้อยเดี๋ยวเขาปรับไม่อีกเทียนึงแล้วค่ะ หาบาทมาแล้วโอ้โห โอเค ค่อยๆไต่ไปค่อยๆเก็บไปเนาะค่ะ เกมโลมานี่ เป็นเกมที่ต้องใส่เวลากับมันใจเย็นๆเนาะค่ะ เล่นแบบใจเย็นๆไม่ต้องใจห้อน ค่อยๆเก็บไป แจกกับบ่เขาเลยดีกว่า สิบบาทมา แจกการเขา เออเอางุนโอ้โห ได้อยู่แต่ว่าได้ซีช่อง เสียดายฮะมันตกช่องแรก เอามาแล้วโลไม่คอมโบซีแล้ว โอเค มา คอมโบหาเขา จังไดเอางุนมา เออ โอ้โห มาแล้วค่ะ คอมโบหุกเฮ้ย ได้อยู่สวย ตอนนี้ได้ฟรีสปินสิบครั้งเนาะค่ะ เพราะว่าคอมโบแตกหกเทียห้าสมมดเข่าเป็นเจ็ดเทียเนี่ย ผมน่าจะได้ฟีสปิน 20 ครั้งเนาะค่ะ แต่ว่าเสียดายว่ะ เออ มาอางุนสวยอางุนมาค่ะ โอ้โห เออ ซีช่องที่มาบาท แจกกันซีช่องอีก โลโอเคมา โลซีช่อง สวยงามอีก 20 บาท โอ้โห เนี่ยฟีสปิน 10 ครั้งมันไม่ค่อยแตกแถวนึงว่ะ น่ะสามช่อง โอ้เสียดาย เออ ซีช่อง โอ้โห อีกสามเที่ยค่ะสามข้าง เออหกสิบห้าบาทดาบขวาน สวยงามจังเลยอีก โอ้โหหลายบ่ได้เะได้เบิดละ เห็นบ่ แถวนึงบ่เขาเลย บวกมาสอ0งร้ยสี่สิบบาทเนาะค่ะ โอเค ปรับเป็นสามสิบบาท เอ่อสิบเปอร์เซ็นต์หนูนะว่ามันกำลังดีเนาะหาเปอร์เซ็นต์นี่ต้องใส่เวลากำมันหัก สมมติว่าผู้ใดอยากเล่นแบบลากยาวๆอ่ะหาโอ้โหร้อยสามสิบบาทเลยเบิ่งบนทันเนาะ เมื่อกี้อีหยังแตกว่ะหาเปอร์เซ็นต์นี่ต้องใส่เวลากำมัน สำหรับคนที่มีเวลาเล่นหลายๆสิบเปอร์เซ็นต์นี่หนูนะคิดว่ากำลังดีเนาะค่ะ แต่ว่าต้องเลือกเวลาเล่นดีๆ บางคนอาจจะเวลาเขาบ่คือกันก็ได้อ้าวร้อยหาสิบบาทมา องุ่นสวยแจกันน้ำสามสิบบาทดาบขวานเฮ้ย มาอีกสี่สิบโอ้โห ขาดอีกข้างเดียวเขาฟีสปิน บวกมา220 บาทค่ะ โอเค เดี๋ยว ขออนุญาตปรับใหม่กันเลยเนาะค่ะ ไป 60 บาท โอเค สวย 40 บาท อังุนค่ะ เออ 20 บาท เออ หนูนะว่าสิร้องกลับไปเล่นสูตร ลากใหม่เบิ้งอะก็คือลาก ไม่แบบยาวๆเลยเนาะคะ่ะ แต่ว่าค่อนข้างที่สิต้องใส่ทุนหลายเนาะเอออีก 40 แจกันสวยอีก20บาท โลโอ้โหแถวนึงมาร้อยแปดสิบค่ะขาดอีกเพียเดียวเขาวีสปินพวกเขาให้อ่ะว่าเป็นยังเจ็ดร้อยเดี๋ยวเก็บพอดร้อยหาสิบแล้วค่ะ เอ้ยบอแมนร้อยหาสิบอ่าพันหาที่ได้ปรับไม่เป็นร้อยหาสิบแต่ว่าก่อนที่สี เออซีถึงก็ค่อยๆ เก็บไปค่อยๆ เล่นไปสะสมไปเรื่อยๆเนาะค่ะ เบื้องเบื้องจังหวะ มันแตกมันแบบ จังหวะแตก มันแตกดีก็พวกเกมพีจีเนาะหาลองสังเกตเบิงเก็บง่ายกว่าเนาะค่ะโลมาเป็นเกมที่แบบคลาสสิกแฮกอะค้นยังเล่นอยู่เรอกขนาดมันเป็นเกมที่แบบเก่าแล้ว แต่ก็ถือว่ายังโอเคอยู่ เอออางุ่นมาค่ะร้อยยี่สิบปีโคตรเอา โอ้โหสองร้อยยี่สิบบาทฟีสปินเขาน้ำซีข้างเออฟีสปินซีข้างเนาะค่ะ ไป โอเค 40 บาท โอ้โห โอ้โห เออบ่เขาเลยนี่อย่างวะ260 บาทค่ะ เป็นเก้ขึ้นขึ้นลงลงบ้านได้ไปใส่เนาะโอเค โอ้โห เออ มา 60 แจกันองุ่นสวยยังไงองุ่นเออมาอีก โอ้โห อีกเที่ยเดียว มันหลากหอด 3 นี่หลายรอบแล้วนะ แต่ว่าขึ้นซี่นี่ยากอยู่เนาะค่ะอย่างวะโอ้โหหรือว่า หนูนะต้องกลับไปเรียนตอนเศร้าคือเก่าสวยโอ้โหเชีรยสามร้อยสี่สิบบาทสามร้อยสี่สิบบาทมาหนึ่งพันแล้ว ไป เดี๋ยวอีกหอดพันหาโอ้โหมาอีกสองร้อยหอดพันหาเดี๋ยวปรับไม่ เอามาอีกเอางุนอีกหกสิบเอ้ย ดีอยู่นะสองร้อยหกสิบบาทเนาะค่ะ พันสามแล้ว ไปมาแน่โอ้โห มาอีก 40 บาท แตกหน่อยเนาะโอเค เออโอ้โหไว้หลายอยู่ นึกว่าจะศิลาคอแถวสุดท้าอ่ะ มา โลมาอังุ่นแจกันมาเน่เออโอเคมาแจกันขอโล ขอโล โอเคโลเขาสวยงามเลยคอมโบซีแล้วจังไรอีก โอ้ยบอกเขาไอ้ฮาสมุดแจกัน เป็นดาบขวานสีได้ต่อคอมโบเนาะค่ะเป็นฟีสปินหาข้างเสียดายเอาหุ่นมาโอ้โหไป เออลอยนึงเอี่ยงวะ ขอแบบออกฟีสปินได้ปรับใหม่เลยได้บ่ฮะยี่สิบบาท แจกัน สวยร้อยยี่สิบเออ มาซี่อยแล้วเนาะค่ะออกฟีสปินนี่ได้ปรับใหม่แท้ๆโอเค หนูนะได้มาทั้งหมด 420 บาทเนาะค่ะ บวกกับของเก่า 1,100ไปพันหา28ปรับไม่เป็นร้อยหาซิปเนาะค่ะ เออ สูตรนี่ลองเอาไปปรับใส่กันได้เนาะค่ะ อาจจะเปลี่ยนเวลาเล่นก็ได้ เป็นเวลาที่จะของเล่นแตกดี เออ เฮ้ยมาแล้วเขาโบซีเชียโคตรเอาแม่งหัวก็ออกจากฟีสปินเขาฟีสปิน อีกแล้วเนาะค่ะบวก่าทั้งเบิด3ส0บาท เขาฟีสปินอีก 4ครั้งมาฟีสปิน4ครั้ง โอ้โห โอ้โห เออลอยนึงได้อยู่สวย งามสีช่อง จังไรอีกโอ้โหพวกเขา ข้างสุดท้ายค่ะ ตอนนี้หาร้อยหาสิบแล้ว เออร้อยหาสิบโอเคอีกหาสิบอังุนโอเค สวยงามจังไรอีกโอ้โหพวกเขาเฮ้ย ได้อยู่บ่เห็นสิงโตอังุนเออโอ้โหคอมโบหามา บัตรยุขังนอกมึงคือว่าแตกคอมโบหาโอ้โห สภาพ 1,100บาทค่ะ2,004เอออีกร้อยห้าสิบโอ้โหกะถือว่าโอเคอยู่นะกะแตกเรื่อยๆเนาะค่ะแต่ว่ามันก็ไม่ได้แตกแบบโบบ้าปันไหนเนาะกะถือว่ายังไปได้เรื่อยๆ ไปอีกร้อยนึงค่ะ โอเคสองพันสามว่าเขาวะโอ้โห เฮ้ยเริ่มดูดด้วยเนี่ยสามไม่ว่เขาเลยสี่ไม่แล้ว ค่าเออ นึกว่าจะหาไม่ โอเค หา 10 บาทมา กะ ยังดีกว่าบ่ได้สวยงาม 1,150 บาท โอเค บวกมา 1,150 บาท เดี๋ยวนูนะกะขอพอซ้ำนี่กันแล้วกันเนาะค่ะ เพราะว่ารู้สึกว่าเมื่อกี้มันปั้นสามไม่ติดเรามันบ่เขาเนาะค่ะ กะถอยดีกว่าเนาะ เอามาเอ่อ44 บาทได้มา2,678 บาท กะ ถือว่าโอเคแล้วเนาะค่ะ เดี๋ยวนูนะกะสิโยกไปพี่จีต่อกันแล้วกันเนาะ เดี๋ยวไปร้องเล่นหาวิธีอืมเขาเอิว่าอย่างว่าไปหาวิธีหรอก